พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนบริการวิเคราะห์ทดสอบ ด่านกัญชา กัญชง กัญชาและกัญชง ได้รับการส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ตามแนวนโยบายของรัฐบาล โดยมีข้อกำหนดความปลอดภัยและเงื่อนไขการใช้ เพื่อให้นำมาใช้ในทางอุตสาหกรรม และทางการแพทย์ได้ ซึ่งการวิเคราะห์ทดสอบ โดยวิธีที่ได้มาตรฐาน จะเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยมากขึ้นครับ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบด้านกัญชา กัญชง สารสกัดและผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง โดยวิธีมาตรฐานภายใต้ระบบ ISO IEC 17025มุ่งเน้นบริการวิเคราะห์ทดสอบ ช่วยผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนมีการวิจัยที่เข้มแข็ง รวมถึงตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภค อาทิ ช่อดอกกัญชาและกัญชง อาหารสุขภาพสมัยใหม่ เพื่อช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ให้แข่งขันในตลาดสากล